หลังจากนั้นแล้วครับ เมื่อผู้โดยสารเข้ามาที่เครื่อง ทุกคนก็จะทำหน้าที่ของตัวเอง ในส่วนของลูกเรือเอง ก็จะทำหน้าที่ในการต้อนรับผู้โดยสารให้บริการผู้โดยสาร แต่ในส่วนของนักบินนั้นยังมีขั้นตอนอีกมากมายเหลืออยู่นะครับ นักบินเองจะต้องวางแผนในเส้นทางการบิน ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตกับหอบังคับการบิน ซึ่งหอบังคับการบินนั้นจะมีหลากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น aerodrome approach area ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นนักบินเองก็จะต้องรู้ว่า เราจะต้องไปติดต่อกับหน่วยงานไหน เพื่อที่จะขอ clearance หรือคำอนุญาตในการออกเดินทางนะครับหลังจากที่ขอคำอนุญาตออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับอนุญาตแล้ว นักบินก็จะมีหน้าที่ติดต่อกับหอบังคับการบินภาคพื้นนะครับหรือ ground controller ในการขอ pushback หรือนำเครื่องถอยหลังไปวิ่งขึ้นนะครับ หลังจากที่นักบินได้รับคำอนุญาตให้ดันถอยหลังเครื่องแล้วนะครับ ก็จะนำเครื่อง แล่นไปบนทางขับหรือแท็กซี่เวย์นะครับก่อนที่จะไปนำเครื่องไปยังทางวิ่ง หรือว่ารันเวย์นะครับในระหว่างการเดินทางทั้งหมดจะเห็นได้ว่านักบินจะต้องติดต่อประสานงานกับหอบังคับการบินอยู่ตลอดเวลา มีการพูดคุยซักถามแล้วก็ให้คำสั่ง ระหว่างนักบินกับหอบังคับการบินอยู่ตลอดเวลานะครับ เมื่อวิ่งขึ้นไปแล้วนักบินเองก็จะต้องมีการตรวจสอบสภาพอากาศ ดูว่ารอบๆมีเมฆที่ไม่มีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับ ตัวอย่างทิศเมฆที่ไม่มีความปลอดภัย ก็ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเมฆฝนนะครับ สิ่งที่มันกระทบกับเราคือ เมื่อเราบินขึ้นไปแล้ว และมีเมฆที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าเป็นเมฆที่เป็นลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองนะครับ ก็จะมีผลกระทบต่อผู้โดยสาร และนอกจากนี้แล้วก็จะมีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานก็คือลูกเรือ ซึ่งมีความยากลำบากในการให้บริการผู้โดยสารนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับ นอกจากความลำบากที่เกิดขึ้นแล้ว ความปลอดภัย ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนักบินพิจารณาแล้วว่า เราจะบินเข้าไปใกล้เมฆแต่ละก้อนเนี่ยนะครับ ดังนั้นนักบินเองก็จะต้องทำการบินหลบเมฆซ้ายขวา ในการบินหลบเมฆก็จะต้องมีการให้คำอนุญาต หรือได้รับอนุญาตจากหอบังคับการบินเช่นเดียวกัน เมื่อผ่านกลุ่มก้อนเมฆเหล่านั้นไปแล้วนะครับบินอยู่ในระดับความสูงที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ผ่านน่านฟ้าของประเทศต่างๆ ก็จะมีการติดต่อสื่อสารขออนุญาตผ่านผ่านขออนุญาต บินผ่านขออนุญาต บินขึ้นบินลงตามลักษณะของความสูงที่เจ้าหน้าที่หอบังคับการบินให้อนุญาตนะครับ ในสนามบินระหว่างเส้นทางบินครับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าทุกครั้งที่ขึ้นไปบินเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าผู้โดยสารจะป่วยหรือเปล่า ผู้โดยสารจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งตัวเครื่องบินเองจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ดังนั้นตลอดเส้นทางบิน นักบินจะต้องมีหน้าที่เช็คสภาพอากาศ ตรวจสอบข่าวอากาศตลอดเวลานะครับ เมื่อเราบินผ่านด้านฟ้าที่มีความหลากหลายนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือว่าภาษาอังกฤษการบินครับ ในส่วนของ ICAO English Proficiency นั้นมีข้อกำหนดไว้ว่านักบินทุกคนในโลกใบนี้นะครับที่ทำการบินกับเครื่องบินโดยสาร จะต้องผ่านการตรวจสอบภาษาอังกฤษนะครับในระดับ Level Flow เป็นต้นไปนะครับทั้งหมดมีอยู่ 6 ระดับครับ ระดับที่ 4 ก็คือระดับที่ค่อนข้างอยู่ในระดับกลางๆนะครับแล้วก็มีระดับ 5 ระดับ 6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด นักบินทุกคนจะต้องผ่านระดับ 4 เพราะว่าในการปฏิบัติการบินทุกครั้งนั้นจะสังเกตว่าจะมีการบินผ่านบริเวณที่มีหลากหลายประเทศนะครับ หลากหลายสำเนียง หลากหลายภาษา และทุกๆคนจะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารการเป็นหลักนะครับ เพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นนะครับถือว่าเป็นภาษาสากลที่ทั้งโลกให้การยอมรับแล้วครับแล้วก็ถือว่าเป็นภาษาราชการทางด้านการบินอีกภาษาหนึ่งเช่นเดียวกัน